นี้เราเป่าเบอร์นะครับ เราก็มาเช็ดแห้งอีกรอบนึงนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะไปล้างควายเย็นนะฮะแล้วก็เอาแบบกรอบพอดี รอบเสร็จแล้วนะครับจะใส่ก่อนอื่นต้องเอาชุดนี้ไปใส่ก่อนล้างเสร็จแล้วนะครับ เราจะประกอบถาดน้ำทิ้งก่อนนะครับ กอบมอเตอร์นะครับมอเตอร์บันสวิง แล้วก็ใส่ท่อน้ำทิ้งไปลอยถาดขึ้น น้อยนะครับ เก็บสายไฟ เรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราจะใส่ฝาครอบนี่ใส่ฝาครอบแล้วนะครับ ใส่น็อตสามตัวสองแล้วก็สาม ร้อยนะครับสายพิม์เตอร์นะครับตอนนี้ ะมาดูการเปลี่ยนตัวตัวรับสัญญาณนะฮะของ LG นะครับ ตัวนี้เป็นของเดิมนะครับ ก็คือเสียนะครับ เดี๋ยวได้จะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับ แชร์นะครับกลับมาทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบฝานะครับคันนี้